ประโยคคำถาม Demain que ferons-nous แปลว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันคำว่า Demain เป็นคำวิเศษ แปลว่าพรุ่งนี้คำว่า que เป็นคำสรรพนามที่ใช้ในการตั้งคำถาม แปลว่า อะไร ใช้กับกริยาที่ต้องการกำตรงโดยเฉพาะคำว่า ferons เป็นรูปกระจายการอนาคตของกริยารูปเดิมคือ faire แปลว่าทำในที่นี้จึงแปลว่าจะทำ คำว่า nous เป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานแปลว่าพวกเรา ประโยคคำถามนี้เป็นการสร้างขึ้นด้วยวิธีการตั้งคำถามอย่างเป็นทางการ มีการย้ายคำสรรพนามไปวางหลังกริยา f e r o n s พร้อมเครื่องหมายขีดกลาง ให้เข้าใจว่า การตั้งคำถามอย่างเป็นทางการแบบนี้ เป็นการแสดงความสุภาพในการใช้ภาษาฝรั่งเศสแล้วในระดับหนึ่งประโยค Je ne sais pas. On a une journée pour se promener en ville. On peut demander à notre guide. แปลว่า ฉันไม่รู้ เรามีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับเดินเที่ยวในเมือง ลองถามไกด์ของเราดีไหมประโยค Je ne sais pas แปลว่าฉันไม่รู้ ภาษาฝรั่งเศสมีวิธีการสร้างประโยคปฏิเสธโดยการนำคำว่า ne ไปวางหน้ากริยา และคำว่า pas ไปวางหลังคำกริยาคำว่า journée เป็นคำนามเพหญิงแปลว่าช่วงเวลากลางวัน คำว่า pour เป็นคำบุพบท แปลว่าเพื่อสำหรับ คำว่า se promener แปลว่าเดินเล่นเดินเที่ยว คำว่า ในที่นี้เป็นคำบุพบท แปลว่าภายใน คำว่า ville เป็นคำนามเพศหญิง แปลว่าเมืองคำว่า ตัวเลข เป็นคำสรรพนามเพศชายเอกพจน์สามแต่ในที่นี้มีความหมายว่าเราคำว่า เป็นรูปกระจายบุรุษที่สามเอกพจน์ การปัจจุบันของกริยา pouvoir แปลว่าสามารถคำว่า demander เป็นคำกริยา แปลว่าถามหรือขอ คำว่า notre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่าของเรา คำว่า guide เป็นคำนามเพศหญิงหรือชายเอกพจน์ ในที่นี้แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศ